ถ้าพูดถึงเรื่องสิทธิหลายคนอาจจะพอทราบแล้วว่า สิทธิคือสิทธิ และหน้าที่ที่บุคคลจะได้รับตามรัฐธรรมนูญอำนาจที่จะกระทำการได้อย่างอิสระตามกฎหมาย แต่ถ้าเป็นสิทธิของคนพิการด้วยแล้วนั้น จะมีความแตกต่าง หรือคนพิการสามารถเข้าถึงอะไรได้บ้างคำตอบเหล่านี้ได้รวบรวมอยู่ในหัวข้อนี้แล้วครับ ก่อนที่คนพิการจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ นั้น สิ่งที่คนพิการจะต้องมีก่อนนั้นก็คือ บัตรประจำตัวคนพิการ เพื่อยืนยันตัวตน และขอรับสิทธิบริการต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น จะต้องมีการเตรียมและขั้นตอนอะไรบ้าง ไปดูกันเลยครับ บัตรประจำตัวคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2556 กำหนดให้คนพิการมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพให้มีขีดความสามารถที่พร้อมในการปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ ภาพและมีความสุข 1. คุณสมบัติของคนพิการที่ยื่นคำขอ 1.1 มีสัญชาติไทย 1.2 บุคคลที่ยังไม่ได้แจ้งเกิด หรือบุคคลที่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าสัญชาติไทย ต้องดำเนินการตามขั้นตอน ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพุทธศักราช 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ก่อน 2. สถานที่ให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ 2.1 กรุงเทพมหานคร 1. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร ณกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2. โรงพยาบาลสิรินธร 3. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 4. สถาบันราชานุกูล 5. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 6. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิง 7โรงพยาบาลพระราม2 2.2 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด 3. สถานที่ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 3.1 กรุงเทพมหานคร 1. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลสิริราช 2. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 3. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า3.2 จังหวัด 1. โรงพยาบาลประจำจังหวัดอำเภอที่มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาล 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด 4. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 4.1 เอกสารหลักฐานของคนพิการ 1. สำเนาเอกสารประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งจำนวนหนึ่งฉบับดังนี้กไก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ขอไข่ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ขอควาย สำเนาสูติบัตรสำหรับบุคคลอายุต่ำกว่า 15 ปี งองงู หนังสือรับรองการเกิดตามแบบที่กรมการปกครองกำหนด 2. สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการจำนวนหนึ่งฉบับ กรณีที่คนพิการมีทะเบียนบ้านแต่ไม่มีบัตรประชาชน ต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พุทธศักราช 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2551 ก่อน 3. รูปถ่ายคนพิการขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป ในกรณีที่คนพิการไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง 4. เอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่อธิบดีประกาศกำหนด 5. สภาพความพิการเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ ถ่ายสภาพความพิการไว้เป็นหลักฐาน 4.2 เอกสารหลักฐานของผู้ดูแลคนพิการ เป็นผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับคนพิการ หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ ซึ่งคนพิการอาศัยอยู่ด้วยตามความเป็นจริง 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ดูแลคนพิการจำนวนหนึ่งฉบับ 2สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการจำนวนหนึ่งฉบับ กรณีคนพิการมิได้มาแจ้งหรือไม่สามารถแจ้งได้ 1. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการจำนวนหนึ่งฉบับ ผู้รับรองกำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาท้องถิ่น ประธานชุมชน ลูกจ้างประจำหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับรองต้องอาศัยอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เดียวกับที่คนพิการอาศัยอยู่ในปัจจุบัน 2. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับรอง พร้อมรับรองสำเนาจำนวนหนึ่งฉบับ ข้าราชการบำนาญไม่สามารถรับรองหนังสือนี้ได้ การรับรองจะสมบูรณ์เมื่อพยานลงนามครบถ้วน การรับรองอันเป็นเท็จมีความผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา 4.3 บุคคลอื่นยื่นคำขอมีบัตรแทนคนพิการ 1. สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่ดำเนินการแทน 2. หนังสือมอบอำนาจ เป็นหลักฐานว่าได้รับมอบจากคนพิการ พยานต้องลงนามครบถ้วน กรณีคนพิการเป็นผู้เยาว์คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ หรือมีความพิการมากไม่สามารถดำเนินการได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแลดำเนินการแทนได้